ทีนี้จอนจับขายมาทำกันยังไงครับเอ้าแน่นอนนี่ มาดูคลิปนี้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่อ๋ออยากดูครับอ่ะงั้นไปดูกันเลยครับ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลผลิตจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น สภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ำการจัดการการเลี้ยงอัตรารอด และโรค นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จะต้องไม่มีเชื้อโรคหรือสารตกค้างด้วยนะครับ เมื่อเลี้ยงปลานิลเป็นเวลา 6-8 เดือน และปลามีน้ำหนัก 800ถึง1,200 กรัม ก็ถึงเวลาที่จะจับขาย โดยจะมีพ่อค้าและแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์มเลยทีเดียว สำหรับการจับปลานินในบ่อดิน เริ่มจากการสูบน้ำในบ่อออกไปให้ระดับน้ำอยู่ในระดับเอว และใช้คนลงไปล้อมอวนลากปลาเข้ามา จับใส่ตะกร้า คัดขนาดชั่งน้ำหนักและลำเลียงขึ้นรถส่งขายต่อไป ส่วนการจับปลานินในกระชังก็ใช้การตักปลาขึ้นมาจากกระชัง ใส่ตะกร้า และส่งต่อตามรางเหล็กขั้นขนาด ชั่งน้ำหนักและลำเลียงขึ้นรถที่บรรจุถังออกซิเจนส่งขายต่อไป และเมื่อพ่อค้าแม่ค้าลำเลียงปลาจากฟาร์มมายังแพรปลา เพื่อรวบรวมปลาทั้งหมดที่ซื้อมาจากเกษตรกรจะมีพ่อค้ารายย่อยที่เข้ามารับซื้อปลา เพื่อลำเลียงปลาไปขายยังตลาดและร้านอาหารต่อไป แหมพูดแล้วหิวอยากกิน 3รสจริงๆ อ๋อ อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นวยขอผมดูได้ไหม ได้สิ ได้สิ มีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกัน ไปเลย